การแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยนาม การแสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยนาม หรือการปกปิดชื่อ และยังมีการไม่เปิดเผยนามโดยการใช้นามแฝงด้วยนะคะ ซึ่งการไม่เปิดเผยนามเหล่านี้ก็คือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพ ประการหนึ่งของบุคคลที่พึงมี อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลสามารถปกปิดตัวตนที่แท้จริงได้ ทำให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพในด้านนี้เกินขอบเขต ขาดจริยธรรม หรือขาดความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ ในการทำผิดกฎหมายรูปแบบต่างๆ อีกด้วยค่ะ ซึ่งในต่างประเทศการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ระบุนาม เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดคดีการฟ้องร้องหลายคดี แต่การใช้นามแฝงเพื่อปกปิดชื่อจริงของตนบนอินเทอร์เน็ต เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่สามารถกระทำได้ในการติดต่อสื่อสารออนไลน์โดยไม่เกิดข้อพิพาทในบางกรณีค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของกลุ่มคนในสังคมเป็นปัจจัยสำคัญนะคะ